ห้าขึ้นไปฮะ มีแววนะ คูณสามไปเก้าร้อยเก้าสิบเริ่มเยอะขึ้น สวยฮะ เดี๋ยวจังคือมาวายเชื่อมแถวใหญ่คูณห้าแล้ว มา ยังเหลือเก้าหมุนท่านผู้ชมฮะ มีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์นะ ดอกใหญ่ ๆ มาดอกเดียวนี่คุ้มแล้วรู้เรื่องเลยนะ คูณห้าไปจะแม่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจ้ะ กิมจีมาว่าไง คูณหกไปดีจะสามร้อยหกสิบ โอ้โห ไก่ตุนโสมแถวแรกไปไหนวะเนี่ย เออมา นี่ไงมาแล้วครับผม หมื่นแตกเอาเรื่องเพิ่งเตะครับผมตะลือตกบ้านแล้วเป็นเรื่องทุกครั้งต็อกปอกกี้ก็น่ากิน มาอย่าง โอเคท่านผู้ชม วันนี้ท่านผู้ชมนะบอกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ ผมเดี๋ยวเดี๋ยวทีแรกเนี่ย นะ ต้องกล่าวสวัสดีทักทายกันก่อนท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม ยินดีต้อนรับนะครับก็สุดช่องนะเฮียต้นชาแนลนะฮะเฮียต้นสเตตฟัดมาแล้วจ้านะครับ เอ่อรอบนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยว ผมขอขอขอเล่นเป็นรอบสุดท้ายนะสำหรับเกมแดจังกึมฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวจะลุยต่อแน่นอนสำหรับเกมต่อไปเป็นเกมอะไรนั้น ฝากเพื่อนๆนะ กด s u b ส c r i b e กดติดตามไว้นะครับ จะได้ไม่พลาด อ่ะ ช่วงนี้มาดึกนิดนึงแล้วก็ที่แรกผม ผมนอนไปแล้วที่นอนไม่หลับท่านผู้ชมก็ขึ้นลองขึ้นมากดสักหน่อยดีกว่านะ ในช่วงรอบดึก เพราะว่าก็เคยทำกำไรมา หลายต่อหลายครั้งนะครับ ในช่วงรอบดึกนะครับมาวันนี้มีอยู่นะหน้าตักผมมีอยู่ 14,200แล้วกันนะตีกลมๆนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันฮะสำหรับเกมแดจังกืนวันนี้นะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอแยกกดล้างหน้ากระดานไป4-5หมุนนะ เดี๋ยวว่ากันนะ ไปฮะ ถ้ามาเนี่ยขอสักทีหนัก ๆ สักดอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะท่านผู้ชมับผมขึ้นเบ็ดร้อยแน่นอนฮะวันนี้ผมขึ้นเบ็ดร้อยแน่นอนนะรับประกัน ให้เห็นแน่นอนนึกว่าฟีจะฟีสปินจะเข้า ไม่เข้าขาดอีกตัวเดียวนะ ทีเด็ดนี่แหละไอ้กอบฟ้านี่แหละกอบฟ้าแล้วโห มาแบบดึกๆ อย่างนี้ได้เห็นแล้วก็หิวนะทั้งแบบอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคิมบับเหรอทั้งกิมจิทั้งไก่ตุ๋นโสมทั้ง โอ้โหเครื่องเคียงเยอะแยะถง่งงถงงอกเนี่ยนะข้าวห่อสลายโอ้โหมาเยอะจัดนะท่านผู้ชมอ่าก็ถือว่าแตกดีนะอ้าวนี่ไงคอมโบสองต่อเนื่องนะท่านผู้ชมมันถือว่าใช้ได้นะ เดี๋ยวผมขอกดไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงฮะนะเดี๋ยวอัพเบ็ดอัพสปินขึ้นไปเบ็ดหนึ่งร้อยแน่นอนนะครับ มันเกินสี่ห้าหมุนแล้วนะเนี่ยอ่ามาอุ้ยถั่วงอกสองแถวอุ้ยแถวเลขโอ้โหท่านผู้ชม ซีดปากเลยผมซีดปากเลยจังหวะเนี้ยนะครับน่าเสียดายว่ะเดี๋ยวผมขอยัดดันนะ ลองดูฮะไปที่เบ็ดร้อยเพราะว่าวันนี้ทุนมาหลักหมื่นอยู่แล้วนะ ลองดูฮะยัดออโต้นะสิบหมุนไปเลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมฮะว่ามันจะเข้าท่าเข้าทีเหมือนเดิม หรือเปล่าต้องบอกงี้ท่านผู้ชมนะครับ ขอให้เหมือนเดิมฮะขอให้เหมือนเดิมเท่านั้นเอง ไม่โดนสักที ไม่ดีขึ้นเลยยังวันอุ้ยโอ้โห แมวท่านผู้ชมแมวกวนนะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอ้โหเลียวจัดนะ ช่องเฮียต้น ทั้งมงทั้งแมวอะไรมาหมด อ่ะ อืม โอ้โห เบ็ดร้อยเนี่ยห่างไกลความเจริญอีสัญลักษณ์วายไม่ถึงฮะ โอ้โหถั่วงอก คุณเยอะเหมือนกัน นะถั่วงอกนะ ประมาทไม่ได้นะกิมจิมาจ้ะคิวเคิลโอ้โหคือมันจะมาเนี่ยไอ้กรอบฟ้าๆเนี่ย มาคือมันจะทำให้เต็มแผงเลยนะ มันจะออกตัวเดียวกันเนี่ย อย่างน้อย ๆ ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรแถวต่อเนื่องอะนะต่อลายอะนะขาดแค่ช่องหนึ่งช่องสองอะไรแบบเนี้ย นะครับอ่ะลองดูไปอีกนะ ขออนุญาตแบบเทอร์โบไปเลยนะท่านผู้ชมฮะขอเร็วๆเลยจ้า ถ้าไม่เข้าจริงๆ ผมจะขอดันเบสสู้นะ เพราะว่าเนี่ยมันมีมันมีแววที่จะเข้านะท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้เลยว่ามันมีแววที่จะเข้าดอกใหญ่สักหนึ่งดอกนี่ไงมา แล้วจ้ามาดอกสวยๆมา480คอมโบนี้สวยไปผมจะดันเบส200 นะ เอาให้แบบว่าถ้าแตกนอกดีใช่ปะก็คือว่าให้มันแตกเลยแบบใหญ่ ๆ ไปเลยนะแต่ต้องดันเบสสู้นะมันถึงจะคุ้มฮะท่านผู้ชมนะบอกตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะ มาสเก็ตเตอร์สักทีแต่เข้าฟรีสักทีเถอะมาลุ้นสองแถวโอ้ไม่มีไม่เข้าด้วยเว้ย มา เรียบร้อย มา ไม่แดจังกึมมาขอเถอะสักทีเถอะวะไปฮะ ขอลุ้นยาวๆนะ ถ้าดอกนี้บวกสักสักหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องนะ ผมพอใจแล้วนะทักหมื่นหมื่นห้าขึ้นไปฮะมีแววนะ คูณสามไปเก้าร้อยเก้าสิบเริ่มเยอะขึ้น สวยฮะ เดี๋ยวจังคือมาวายเชื่อมแถวใหญ่คูณห้าแล้ว มา ยังเหลือเก้าหมื่นท่านผู้ชมฮะมีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์นะ ดอกใหญ่ ๆ มาดอกเดียวนี่คุ้มแล้วรู้เรื่องเลยนะ คูณห้าไปจากแม่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจ้ะกิมจีมาว่าไง คูณหกไปดีะสามร้อยหกสิบโอ้โหไก่ตุนโสมแถวแรกไปไหนวะเนี่ยเออคือมา นี่ไงมาแล้วครับผมหมื่นแตกเอาเรื่องเพิ่งเตะครับผมตะลือตกบ้านแล้วเป็นเรื่องทุกครั้งต็อกปอกกี้ก็ น่ากินเห็ดโอ้โหน่ากินทุกอย่างนะผู้ชมหมื่นแตกครับผมหมื่นแตกเรียบร้อยนะคอมโบนี้ เข้า นะตัวคูณมันคูณแปดไปแล้วด้วย มันก็เยอะนั่นแหละ นะ ไม่แปลกใจโอ้โหข้าวหอดสลายก็ทำดีจังวะสวยวะ อืม อ่ะอ่ะเข้าใจแล้วว่าแตกหมื่นอ่ะ ไปฮะ ขอยัดกดฮะหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดสิบฮะนะยังเหลืออีก กี่หมุนวะเนี่ย ลืม สักทีเอาโห อีกเจ็ดหมุนนะผู้ชมฮะเรื่องนะหมื่นห้า นี่ต้องถึงนะอย่าเกลือนะอย่าเกลือนะแต่ซึ่งตอนนี้คือเกลือแล้ว เริ่มเกลือถงงถงงอก ได้ไหมแถวแรกอ่ะโอ้โห ขออีกได้ไหม สามพันสามพันเท่านั้น สักที เออมาแปลงร่างวายสามสี่ว่าไงจ้าโบบะซัมบราซัมบราเฮโอ้โห หน่อยจัดเลยทีเนี้ย เออมา อย่างเข้าต่อเนื่องคอมโบจัดไปมาหมื่นห้าเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนับเฉพาะกำไรฮะนอนๆนะ เก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อย ละ มาอีกสามหมุนตรงนี้นะบวกหรือไม่บวกก็ ถ้าบวกก็ดีแหละพูดถึง อ่ะ นะแต่ว่าไม่แคร์ก็ไม่ใช่นะก็ยังแคร์อยู่ นะแต่ไม่บวกก็ไม่เป็นไรถามว่าพอใจไหมที่เป็นอยู่ที่ได้อยู่ตอนนี้ก็คือพอใจท่านผู้ชมมาเอมาแถวไกลพันสี่มาเดี๋ยวครับผมเอาเรื่องมึงเตะกิมจิแถวสองตบอปกีไม่มีด้วยเอาโอ้โหท่านผู้ชมสองหมุนสุดท้ายมาขอลุ้นหนักๆสักทีหนึ่งหมุนสุดท้ายขอบวกเถอะวะเออมาก็ยังดีก็ยังดีเอได้ไหมเอได้ไหมแถวสองขอตัวเชื่อมไม่มีโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ฮะโอเคนะท่องไว้ท่องไว้พอใจแล้วท่านผู้ชม หนึ่งหมื่นเจ็ดพันฮะสามสิบนี่ไม่นับได้ไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแล้วกันตีกลมๆท่านผู้ชมฮะอืมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคอหอกคอแห้งแล้วตอนเนี้ยออขอลิ้นเฮ้ยต้นจะเลียวไปไหนวะเนี่ย นะ เอากันแบบนี้แหละท่านผู้ชมเอาให้รู้เรื่องกันไปนะท่านผู้ชมนะอ้าวบอกช่วงเวลานิดนึงนะตอนนี้ดึกแล้วแหละท่านผู้ชมฮะประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับ ก็ อย่างที่เห็นนะ เข้าฟิลิปปินส์น้องไม่ได้ซื้อนะ อันนี้บอกก่อนนะดันที่เบ็ดร้อยนะยังไม่ถึง 200 เลยแล้วก็ผมพอใจแล้วท่านผู้ชมฮะนะครับ รอบต่อไปนะ รอบต่อไปเป็นเกมอะไรนั้นให้กดสับตะไคร้ไว้จะได้ไม่พลาดนะ กดกระดิ่งไว้นะครับผม ผมจะถอนออก 20,000 แล้วก็ เหลืออีก 1,700 นะ เดี๋ยวลุยต่อในเกมต่อไปไม่ใช่แดจังกึมแน่นอนนะ เพราะว่าผมหยุดแค่นี้แหละแดจังกึมนะครับเดี๋ยวเจอกันนะสักคู่เดียวครับ ผมสั่งถอนนะแป๊บเดียวนะ